เอ้ยบอแมนไม่สิบบาทไม่ที่เขาเล่นอะ ไม่ปกติแบบตามจำนวนไม่ที่เขาไต้ไม่ขึ้นไปอะเออสิบข้างเนาะค่ะโอ้โห สภาพเขาไม่บาดนี่อย่างวะเนี่ยโอ้โห เสือเต้เขาไม่บาดค่ะ ได้สมโอ้เอียนเดียวสวยโอ้โหเขาเห็นอย่างวะเนี่ยโอเค ตั้งใจว่าสิมาเก็บไว้แต่ว่าหากเสือมันเต้นเนี่ย ให้เขาปรับไม่ เออ ไปที่ไม่ปกติของเขาเลยเนาะค่ะโอเคสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาท เท่าไหร่ดีวะไปขออนุญาตปรัไม่เป็นยี่สิบบาทเนาะค่ะโอเคหากสมมติว่าเสือเต้นตอนที่ว่าเออมันมันอยู่หนาไม่เช็คอะให้เขาปรัไม่เป็นไม่ปกติได้เลยเนาะแล้วก็เล่นไปเลยโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหเอ้ยผูกมา สวยก้อนท้องค่ะ เฮ้ยได้ก้อนทองอยู่นะ400 บาท โอเค 600ไป อีก 10 ไม่ค่ะมาดีเออละโอ้โห ได้สมมา ขอเก้าช่อง สวยอีกสองค่ะ อีกสองเออ อีกอันเดียวมา อีกอันเดียว โอ้โหบอเข่าหายเอี่ยงวะเนี่ย สภาพไปกลับไปไม่บาดที่เราแล้วค่ะโอ้โหบัตรไม่บาดนี่มึงแตกนะบัตรเพาะแบบ ไม่แบบปกติอะบ่แตกไห้วะไม่ยี่สิบบาทบ่แตกไห้บัตรไม่บาดนี่แตกแบบครบเก้าช่องเลี้ยงกันสวยงามโอ้สภาพเออเออเสือยันเต้นกับพอสู ยังก็ได้ขอแค่เสือย่าเต้นก็พอโอ้โหเอ้ยบ้าว เออ เอาตะไว้อะไม่บาดเอาตะไว้แล้วค่ะ สวยสามโตโอเคหาร้อยห้าสิบเก้าไปขออนุญาตปรับไม่เป็นยี่สิบบาทที่เก้าแล้วค่ะ โอเค มาดิ เออยกมา ยกกป้อนท้องนี่ของดีนะคะของดีเออ ก้อนท้องมา โอ้โหได้อยู่สี่ร้อยบาทเนาะค่ะ เออสมมา เอาร้อยเจ็ดไปปรับไม่สูงเลยค่ะเป็นสี่สิบบาทติดไม่ค่ะ โอเคสองร้อยมาดิ สวย โอ้โห ได้ก้อนท้องอีกแล้วแปดร้อยบาทเนาะค่ะ ก้อนท้องแปดร้อยยี่สิบบาทนี่อย่างแต่งแล้วมั้งค่ะสมโอเค สวย เห็นไปเรื่อยๆจิ้มก็สีเข่าเสือเต้นเนาะค่ะ เฮ้ย โอ้โหเอาถึงกับมหาเลย สวยงาม นั่นละมาซองนี่ช่วงนี้ซองย่างหมานเลย เข่าซองรัวๆเลย สวยอีกอันเดียวค่ะอีกอันเดียวโอ้โหว่าหนาไปทักมันเลยว่ะมันพ่อไปทักปุ๊บบ่เขาเลยเนาะสองร้อยห้าสิบหกบาทสภาพไปไม่บาทค่ะเอ้ยสามสิบรอบไม่แน่กับอะไรสวย เออโอ้โหแต่งนอกมาแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นไม่บาทอะ ัวได้ไว้หลายเนาะค่ะสภาพ เออเอาไว้หลายกับพอขอไว้หลายมาไว้โอ้ยเป็นอย่างไม่แบบ ไม่ดีเขาเล่นปกติไม่ซี่สิบยี่สิบอย่างเสียคือว่าเขาแตกนอกแบบเมื่อกี้วะว่าเข้าใจเลยเดี๋ยววาเออมาดิ โอ้โห เออ วยไม่ไว้ค่ะ เก็บไว้ไป โอ้โห เชื่อมันม้าแบบไม่สุดท้ายพอดีอ่ะอีหย่างวะเนี่ยโอ้มีอะไรด้วยสูเออ เอาละเต็มเลย นั่นละกูว่าแล้ว ไม่บาทเข่าเต็มช่อง อืมบัทไม่ซี่สิบบาทกู โอ้โห ไปขอไม่อีกรอบนึงไปอีกสามสิบรอบแล้วค่ะ ขอไม่อีกรอบนึงขิวอ่ะต้องมาเก็บไว้ไม่อีกแล้วเหรอเนี่ย โอ้โหโอ้โหนึกว่าหนูนาเล่นเวลาพอดีว่ะ เออเอาจริงๆนะหนูนาคิดว่าตอนนี้หนูนาเล่นเวลาพอดี เวลาพอดีก็ไม่อยากแนะนำเนาะค่ะ หเออส่งมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไปปั๊มไม่ค่ะ โอเค เดี๋ยวไส่ 60 บาทเนาะมันใกล้เคียงกับ2พันแล้วล่ะว่าเป็นยังหรอกไปมีไงวะแตกไม่บาทเหรอคิดเองเลยเออเอามาเขาเลย เออ เออ เออ เออมาเขาเลย บอกเข่าเลย เออนั่นละโอ้โหไม่เี้ยขาช่องเดียว ขาช่องเดียวได้แตกนอกแล้วค่ะ แม่งเงี้ยงวะเนี่ยเมื่อนี่บอมมีดวงเลยว่ะ ไปบ่ได้บ่เสียบ่เหลียซ้ำเกาอย่างเนี้ยเออ เออ โอ้ยเชี่ยเออ ได้ก่อนท้องโอ้โหเกือบแล้วนะ พันสองค่ะพันเก้าไปสิบไม่เสือบอเต้นบอเซาเนาะสวย เออ เออ เออ มาเห็นเลยดิเนี่ยงวะเนี่ยโอ้โหขาดโตเดียวอีกอะ สมมันไหมอย่างทอมเมื่อกี้อ่ะ เวลาเขาเขาแล้วก่อนท้องแล้วค่ะพันสองได้ก่อนท้องอีกหรอ เออสองมา สมมา ยกมา เออมาสีแมงเลยไปสิบไม่ค่ะ สวย สวย สวย สวย เออ สวย เออบอเข่าเลย เสือบอเต้นเลย แต่ว่าได้ไว้ล้วนๆเลยว่ะ โอ้ เพราะถ้าขาไว้ล้วนๆบอเข่าเลยมาที่เนี่ยอย่างเนี้ยโอ้โหโอ้โหบ่ค่อยเข่าบันไดว่ะมื่อนี้นี่โคตรเกลือ เออพอไม้อีกอ้ยก่อนท้องกับบ่ได้ เสือเต้นกับบ่เขาโอเค เออเดี๋ยวลำมาถุงท้องว่ะ ขอเต็มช่องเลยมา ขอเต็มช่องเลย ขอเต็มช่องเลย มาดิ เออ อีกสองอัน เออ อีกอันเดียวมา จ้องโอ้โหสวยงามมาว่ะ เฮ้ยว่าที่เขาให้ เชี่ย โอ้โหสภาพ6,000บาทเนาะค่ะโอ้ยว่าสิม้าให้ บัดม้าให้ บัดม้าแบบ ดอกใจเลย สวยงาม ไปลงไปใบบาทที่เกา30รอบค่ะ เออก็ยังดีว่ะ ที่ม้าให้ อาบอมาไฮนี่แบบเสาเลยอะสวยเออขอไว้ได้หลายอย่าว่าเอออย่ามาไฮกับเพออะเอาไงไงเอาเออโอเคบ่เอาโดดไม่บาดแต่ มึงโดดให้กูสองรอบนะ เออ สม่ะทางไหนอีก เออ ดี อย่าโดดก็พอ ไปอนุญาตขยับไม่เนาะค่ะ ใส่สองร้อยบาทเนาะท่านี้หอนมือนะหอนมือนี่สิใส่สี่ร้อยบาทเนาะค่ะ ไปเล่น ไป หลังว่ามันสิเขามาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไปเรื่อย ๆ ค่ะ สวย มาดิมาดิมาดิเออเดี๋ยวไว้ทว่าไม่ได้ท้องว่ะนี่อย่างวะเนี่ย โอ้โสมอะสภาพ เออโอ้ยสมแตกนอกคูณสิบมา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 เป็นกลุ่มเทเลแกรมเออเซียนพ่อ VIP เนาะ โอเค เดี๋ยวในมือนี่ลูนะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมือนี่ สวัสดีค่ะ